เป็นอีกลักษณะอื่นมีอะไรอีกอะคะจันหวายใช่ค่ะมีอีกนะคะ ก็คือท่าอากาศยานที่แบ่งตามการใช้งานค่ะคะซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 แบบด้วยกันค่ะค่ะ1คือท่าอากาศยานทหาระและ2ท่าอากาศยานพลเรือน สามารถแบ่งได้เป็นระหว่างประเทศและในประเทศค่ะค่ะแล้วก็ท่าอากาศยานนะคะที่ แบ่งตามลักษณะเป็นเจ้าของอาจารย์สายทราบใช่ไหมคะ ว่ามีท่าอากาศยานอะไรบ้าง มีเยอะเลยค่ะ อาจารย์หวายท่าอากาศยานที่แบ่งตามลักษณะของการเป็นเจ้าของนะคะะแบบอย่างที่หนึ่งคือในสังกัดของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชน หรือที่เราเรียกว่า AOT อ๋อคะอาจารย์หวายเรียกย่อใช่ไหมคะว่า AOT ใช่ค่ะก็จะมีอยู่6แห่งนะคะ2ในสังกัดบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนก็คือ บางเกาะแอร์เวย์นั่นเองนะคะสายการบินก็จะมี 3 แห่งเช่นเดียวกัน แบบที่3นะคะคือกองทัพเรือไทยออันนี้จะมีอยู่ 3 สังกัดค่ะะนะคะ ส่วนแบบที่4นะคะคือในสังกัดของกองทัพอากาศไทยมมีทั้งหมด 6 กองบิน แต่จะมีฝูงบินย่อยอะค่ะกระจายอยู่ทั่วภูมิภาคเยอะเลยค่ะ แบบที่ 5 นะคะคือสังกัดท่าอากาศยานกรมท่าอากาศยานหรือทออยค่ะ จะดูแลทั้งหมด 28 ท่าและปัจจุบันนะคะจานหวายบวกเพิ่มอีกหนึ่งท่าที่กำลังสร้างอยู่นั่นเองค่ะแล้วมันมีเยอะเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นของกฟผ คือไฟฟ้าหรือว่าจะเป็นพวกการเกษตรก็มีท่าอีกเยอะมากเลยค่ะ อื่นๆ อีกเยอะมากมาย